ทักษะการรู้สารสนเทศ ความจำเป็นของการมีทักษะการรู้สารสนเทศ เนื่องจากการจัดการศึกษาในปัจจุบัน เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการศึกษาตลอดชีวิต ดังนั้น สารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ จึงมีความสำคัญต่อผู้เรียนเป็นอย่างมาก สารสนเทศที่มีความสำคัญ และมีผลกระทบต่อผู้เรียน ทั้งปัจจุบันและในอนาคต สำหรับในปัจจุบัน สารสนเทศจะช่วยให้นักศึกษาเรียนรู้ และทำงานประกอบการศึกษาได้ดียิ่งขึ้น โดยนักศึกษาจะได้รับสารสนเทศที่นอกเหนือจากตำราเรียน และได้รับสารสนเทศ ที่ตนไม่ได้คาดคิดว่าจะมีจากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ กล่าวอีกในหนึ่งสารสนเทศช่วยให้นักศึกษา กลายเป็นผู้เรียนที่มีความเป็นอิสระ ส่วนผลกระทบในอนาคตได้แก่ ความอยู่รอดและความสามารถในการแข่งขันของบุคคลในสังคมยุคใหม่ เนื่องจากสังคมมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ซึ่งสังคมในปัจจุบันคือ สารสนเทศ Information Based Society และเรียกศตวรรษที่ 21 เป็นศตวรรษแห่งสารสนเทศ Information Century ในสังคมเช่นนี้ ความสำเร็จและความล้มเหลวของสังคม จะวัดจากความสามารถของบุคคล ในสังคมด้านสารสนเทศซึ่งได้แก่ การค้นหาสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศ และการใช้สารสนเทศ สารสนเทศทำให้เกิดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ใหม่ จากการเรียนส่วนใหญ่ที่เรียนในห้องเรียน ไปเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียน แสวงหาความรู้ที่นอกเหนือจากหนังสือหรือตำราเรียน กล่าวคือ ในส่วนของผู้เรียนจะเปลี่ยนจากการที่ผู้เรียนต้องพึ่งพาผู้สอน ไปเป็นการเรียนรู้ที่อาศัยทรัพยากรเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นลักษณะของการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้ควบคุมการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง ผู้เรียน จึงเป็นผู้บริโภคทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และผู้เรียนมีความคิดวิเคราะห์มากขึ้น เมื่อต้องตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องใช้ทำให้ผู้สอนมีอิสระจากบทบาทของการเป็นผู้ควบคุมทุกสิ่ง และมีบทบาทในการเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนมากขึ้น ดังนั้น การสร้างบุคคลให้เป็นผู้รู้สารสนเทศ คือการสร้างบุคคลให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเฉพาะ ในระดับปริญญาตรี ที่จะต้องเริ่มคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาให้ได้ เมื่อผู้เรียนมีลักษณะเป็นผู้รู้สารสนเทศ ซึ่งจะเป็นผู้เรียนที่มีความเป็นอิสระและมีศักยภาพ มีความเชื่อมั่นในความสามารถในการแก้ปัญหา และรู้ว่า อะไรคือสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการของตน รู้วิธีการจัดการกับเครื่องมือทางเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อการเข้าถึงสารสนเทศ และการสื่อสาร ซึ่งจะทำให้สามารถจัดการในสถานการณ์ที่มีคำตอบหลากหลายได้เป็นอย่างดี สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ แต่ในขณะเดียวกัน ก็ทำงานร่วมกลุ่มได้ทำให้สามารถค้นหา ประเมิน และใช้สารสนเทศ เพื่อการแก้ปัญหาต่างๆ หรือเพื่อการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับคำว่า สารสนเทศคืออำนาจ นั่นหมายถึง บุคคลที่มีสารสนเทศที่ดี และรู้ว่าจะใช้สารสนเทศอย่างไร จะเป็นผู้ที่เหนือกว่าผู้ไม่รู้ การไม่รู้สารสนเทศ จะเป็นผลร้ายต่อทั้งบุคคลและสังคม การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ถือเป็นการสร้างบุคลากร ที่จะเป็นพลังสมองของประเทศ ดังนั้น การสร้างคุณภาพของระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา คือปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของบุคคลในระดับผู้นำสังคม รัฐจึงต้องให้ความสำคัญทั้งในด้านการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน การวิจัย การสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนทางปัญญา ที่จะนำไปสู่การพัฒนาของประเทศ นอกจากนั้นในปัจจุบัน สารสนเทศแพร่กระจายไปอย่างกว้างขวางและรวดเร็วทำให้โอกาสที่จะได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ การเมือง ต่างประเทศ สังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งทำให้เกิดความสำนึกที่ดี มีความรับผิดชอบ และเกิดพัฒนาการในด้านต่างๆ ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิต และการสร้างสังคมที่สันติสุขอีกด้วย สรุปได้ว่า สารสนเทศเป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเป็นปัจจัยสำคัญของการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัยของนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัย ดังนั้น สิ่งสำคัญสำหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา คือผู้เรียนต้องมีศักยภาพในการใช้สารสนเทศ ทั้งนี้สถาบันการศึกษาไม่อาจเป็นผู้ให้สารสนเทศทั้งมวลให้ผู้เรียนได้ตลอดชีวิต ด้วยเหตุนี้ การเตรียมบุคคลให้เป็นผู้ใช้สารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพ ในทุกบริบทและจากแหล่งสารสนเทศ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีความสามารถในการวิเคราะห์ ความต้องการสารสนเทศ ความสามารถในการค้นหา และเลือกสารสนเทศที่ต้องการ และใช้สารสนเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้